屌你老母臭花氣！而家係佛曆兩千五百五十八年八月十七日，禮拜一，京都時間夜晚六點五十六分，即係中原時間差唔多就嚟六點。睇緊《封神榜》過時，我哋做神父嘅真係好捻苦悶噶，博仔個大佬神父，所以最好坐架空電車死落，不到冧， 入翻餐。ข้าวมันไก่海南雞飯，然後睇下有邊條台灣或者香港後婆覺得個閪痕，想試下我哋碌泰國大炮。哎呀， 做乜撚嘢啊？啞巴喊細佬，仲講咁撚多，快夠啲鬆啦！救命啊！救命啊！一於三十六着，周圍上着，冇鞋彎劇走。โปรดทราบ การบินไทย TG 628 เดินทางไปฮ่องกง มันจะออกที่ ประตู 42 เมื่อ 15 โมง 42 นาที